ก็คงรู้จักกันแค่แบรนด์ Boeing และ Airbus นะคะ โดยเฉพาะเครื่องบินแบบ Single a i เ l หรือเครื่องบินแบบทางเดินเดียวค่ะ ก็ยิ่งมีแค่ 2 แบรนด์นะคะที่โด่งดัง แต่ตอนนี้ค่ะไม่ใช่แล้ว เพราะว่ามีผู้ผลิตอีก 5 รายนะคะ ที่พร้อมออกตลาด และหวังส่วนแบ่งในตลาดที่ไม่ได้ถูกแบ่งมานานแล้วนะคะ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์เหล่านี้กันค่ะ ผู้ผลิตรายแรกนะคะบอมบเดียค่ะ บอมบเดียเป็นผู้ผลิตเครื่องบินนะคะ ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแคนาดาค่ะ และเป็นอีกแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องบินที่เก่าแก่ของโลก แต่ที่ไม่ค่อยได้ยินนัก เพราะว่าแบรนด์นี้ค่ะถูกใช้กับสายการบินท้องถิ่นนะคะ ซึ่งตอนนี้ทางแบรนด์ค่ะตัดสินใจออกมา ทำตลาดนอกประเทศค่ะ โดยผ่านกับเครื่องบินตระกูล C นะคะ C Series พร้อมกับเคมประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องเครื่องยนต์ อัตราสิ้นเปลืองและดีไซน์ ที่ดีกว่า Boeing 737 กับ Airbus A320 ค่ะ สำหรับเครื่องบินตระกูล C Series นะคะ จะมี 2 รุ่นด้วยกันค่ะ คือ CS 100ขนาด 133 ที่นั่ง และ CS 300ขนาด 160 ที่นั่งค่ะ ใช้เครื่องยนต์แบบ Turbo TW 1500G นะคะ ข้างละ 1 เครื่องค่ะ และสายการบินที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้นะคะ เป็นรายแรกคือสายการบินสวิตค่ะ เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2559 ค่ะ และในปีนี้ก็มีถึง 300 สายการบินนะคะ ที่เตรียมสั่งซื้อเครื่องบิน ตระกูล C Series แล้วค่ะสำหรับผู้ผลิตรายที่ 2 นะคะ e m b a e r e m b a e r นะคะ เป็นผู้ผลิตเครื่องบินจากประเทศบราซิลค่ะ ก่อนหน้านี้เน้นขายเครื่องบินนะคะ ให้กับสายการบินท้องถิ่น เช่นเดียวกันกับบอมบเดียนะคะแต่ตอนนี้เริ่มออกมาทำตลาดให้กับสายการบินอื่นๆแล้วค่ะ ผ่านการใช้เครื่องบินตระกูล e t นะคะ ซึ่งตอนนี้มาถึงรุ่นที่2ค่ะหรือ E2 แล้ว โดยเครื่องบินนี้นะคะ จะมีขนาดเล็กกว่า A319 neo ค่ะของ Airbus และ737 MAX ของ Boeing นะคะซึ่งเล็กกว่าเล็กน้อยค่ะ ส่วนเครื่องบินรุ่น E2 นั้นนะคะ ประกอบไปด้วย 3 รุ่นย่อยคือ e 1 7 5 e 2ที่มี 88 ที่นั่งค่ะ แล้วก็ e 1 9 0 e 2ที่มี 106 ที่นั่ง และสุดท้ายค่ะ e 1 9 5 e 2ที่มี 132 ที่นั่งค่ะ และใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบนะคะของ p a s w i t n e y ค่ะ และตอนนี้ก็มีสายการบินที่ให้ความสนใจถึง 270 ลำแล้วนะคะสำหรับเครื่องบินของตระกูล C Series ค่ะ โอเคค่ะสำหรับผู้ผลิตรายที่ 3 ค่ะ Mitsubishi Regional Jet ค่ะ MRJ ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องบินจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ มีอายุมากกว่า 50 ปีค่ะ และตอนนี้ก็ทำการตลาดนะคะ MRJ 70 ที่มี 80 ที่นั่งกับ MRJ 90 ที่มี 92 ที่นั่งค่ะ ดังนั้นด้วยขนาดที่เล็กจึงเหมาะสมกับการใช้บินภายในประเทศเท่านั้น และเครื่องบินเล็กขนาดแบบนี้ค่ะ Boeing กับ Airbus ยังไม่เน้นทำการตลาดมากนักค่ะ โดยตัว MRJ ทั้ง 2 รุ่นจะใช้เครื่องบินเทอร์โบนะคะ ของ p a s w i t n e y ที่สำคัญตอนนี้มีออเดอร์สั่งซื้อนะคะ เครื่องบินทั้ง 2 รุ่นนี้กว่า 220 ลำทั่วโลกแล้วค่ะสำหรับผู้ผลิตรายที่ 4 นะคะโคแมกไปรู้จักผู้ผลิตจากญี่ปุ่นแล้ว เราลองมาดูฝั่งจีนกันบ้างนะคะสำหรับบริษัทโคแมกหรือ Commercial Aircraft Corporation of China ค่ะ ที่ก่อตั้ง เมื่อปี 2551 โดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับสายการบินที่จีน ก่อนจะขยับสู้สู่ผู้ผลิตเครื่องบิน เพื่อแข่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะ ในโลกนี้ทั้งนี้โคแมกนะคะ ส่งเครื่องบินแบบซิงเกิลไวเอลออกมา 1 รุ่นเมื่อปลายปีก่อนนะคะ ก็คือ ARJ 21 ค่ะ ขนาด 90 ที่นั่งเพื่อตอบโจทย์กับสายการบินในประเทศที่บินระยะสั้นถึงกลาง ใช้เครื่องยนต์แบบ General Electric ค่ะ รุ่น CF34 10A และ Boeing คาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้านะคะสายการบินในจีนค่ะ จะสั่งซื้อเครื่องบินกว่า 6,300 ลำ ซึ่งเป็นมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะสำหรับบริษัทสุดท้ายนะคะผู้ผลิตเครื่องบินรายสุดท้ายค่ะอ r เรคุตนะคะสุดท้ายข้ามมาที่รัสเซียค่ะที่พลิกโฉมจากผู้ผลิตเครื่องบินทางทหารนะคะสู่ เครื่องบินพาณิชย์ผ่านการส่งเครื่องบินแบบ Single IL รุ่น MC21 ค่ะ ประกอบไปด้วย 2 รุ่นย่อยคือ MC21 200 ความจุ 165 ที่นั่ง และ MC21 300 ความจุ 121 ที่นั่ง โดยมีเครื่องยนต์ของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาให้เลือก ซึ่งปัจจุบันค่ะมียอดสั่งซื้อเครื่องบิน MC21 แล้ว 175 ออเดอร์ทีเดียวค่ะ และคู่แข่งของรุ่นนี้นะคะคือ Airbus A320 ค่ะ เพราะมีขนาดใกล้เคียงกัน สรุปนะคะ ถึงจะมีรายใหญ่เข้ามาในธุรกิจผู้ผลิตเครื่องบินค่ะ แต่ก็คงจะยากนะคะที่จะแทรกแซงเข้าไปในตลาด เพราะว่า Airbus และ Boeing นะคะต่างมีความแข็งแกร่งในพื้นที่นี้มาก และถ้าเข้าไปในตลาดได้ก็คงทำได้แค่เพียง สายการบินท้องถิ่น เนื่องจากเจรจาง่ายกว่านะคะ และง่ายต่อการขนส่ง ดังนั้นกว่าจะเห็น5าแบรนด์เหล่านี้นะคะ แบ่งส่วนแบ่งตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมคงต้องรออีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวค่ะ